โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีแขกผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของเราด้วยนะครับเข้ามากันแล้วอลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ผมวันนี้พกทุนที่สี่หมื่นเจ็ดนะ ซื้อรางวัลอ่อมฟรีสปินครั้ที่สามหมื่นเนาะมาดูกันว่าจะเข้าดีขนาดไหนนะจ๊ะมาผมเราเลือกการเล่นที่วายนะครับ ผมตัววายจะลงมาแล้วลงค้างเม็ดนี้กระดูกหมาโอ้โหขาดอีกช่องเดียวเองอ่ะเออ เข้ามากันแล้วอย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยเนาะเออเม็ดนี้เจสุดแถวครับผมโอ้โห รู้เรื่องผมเม็ดนี้หกพันหนึ่งเออ มาคิวกระดูกหมา โอ้โหรู้เรื่องเม็ดนี้เท่าไหร่ครับผมโอ้โห รู้เรื่องผมหนึ่งหมื่นสามครับผมลุยดิครับผมลุยดิลุยดิเม็ดนี้ โอ้โหตีหมื่นหกเข้าไปดิรู้เรื่องกันเลยครับผมเพื่อน เออ แตกกระจายนะจ๊ะแตกกระจายเกมนี้ชื่อเกมเอ่อ The Dog House นะผมอยู่ในค่าย p ล้วผมสามารถเข้าเล่นกันได้เนาะเออที่เนี่ยเขาแตกจริงแล้วก็ให้จริงครับผมก็ดูจากการเล่นเอาเองนะจ๊ะ เออที่ที่นี่ไม่มีที่ไหนแล้วผมฝากวันแรกครับผมฝากวันแรกของวันรับไปเลยครับผมโบเอ้ย มาดิครับผมหมาเม็ดนี้รู้เรื่องดิเจ็ดหมื่นสี่ครับผม มายังไงผมผู้ชม โอ้โห บ็อกฟิลล่า โอ้โห เขาเรียกว่าอะไรว่าพุดเดิ้ลเหรอ หรืออะไรวะด็อกเวลเลอร์ โอ้โหรู้เรื่องครับผม สามารถตามด้านที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะผมสามารถตามด้านที่ด้านล่างคลิปนี้ ไม่ตามไม่ควรจะเสียใจผมช่วงเวลากำลังแตกครับผมช่วงเวลากำลังแตกนะฮะผมเวลานี้เออรีบเข้ามาเล่นกันนะจ๊ะ เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมเกมนี้อยู่ในค่ายบีพีเนาะแตกมาเป็นที่ร้อยหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะฮะ โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผม โอเคพบใหม่ในวันหน้าผมเราจะมาเล่นเกมอะไรให้ดูอีกว่าเกมไหนเล่นแล้วแตกนะครับผม แล้วก็เข้ามาเล่นตามเนาะ ก็แตกไม่แตกก็คอมเมนต์กันได้ผม คอมเมนต์กันพูดคุยกันได้เนาะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะผมเกมนี้ลองเล่นกันดูนะฮะ ไปละจุ๊บจุ๊บ